สมาชิกกลุ่มหลายๆ คนนะคะ ก็เห็นด้วยกับการทำโคกหนองนานะคะ อย่างเช่น ครอบครัวของพี่บุตรเนี่ยค่ะ จากการที่พี่เข้าไปอบรม เขาไปอบรมกันทั้งครอบครัวนะคะเขาก็มาช่วยกันทำในพื้นที่ของเขาโอ้ยต้นไม้เขาสวยค่ะพี่บุตรไปใฉไปกบก่อนนี่เห็นยังล่ะปลูกต้นไม้ไปเด้อไปเด้อไปไลไปเด้อจริงแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ รักใคร่สามัคคีและก็ปองดองกันมาก เมื่อเราเห็นชอบตรงกันในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัว เราก็ตกลงทำกันเลย เราดูแลต้นไม้เหมือนลูกเราปลูกเราเอาใจใส่ทุกอย่าง ตั้งแต่เอาเขาลงพื้นดินทุกเช้า ทุกเย็นเราก็จะมาเดินดูเขาเพื่อคุยกับเขาถามถ่ายทุกสุขเขาเป็นยังไงบ้างเราก็จะให้เขากินอาหารกินน้ำปกติก็จะมีการใส่ปุ๋ยก็คือการ ขุดหลุมให้ลึกพอประมาณพรวนดินในหลุมให้ละเอียดล้วนซุยรองก้นหลุมด้วยฟาง เอาต้นไม้ลงแล้วก็กรบดินกรบดินเสร็จแล้วเราคุมด้วยฟางให้หนา เพราะว่าฟางจะใช้คุมหน้าดินเพื่อที่จะให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ห่างจากโคนต้นไม้หนึ่งฝ่ามือ เพราะว่าฟางมีความร้อนจะทำให้คนต้นไม้เน่า หลังจากคุมฟางเสร็จแล้ว เราก็โรยด้วยปุ๋ยคอก แล้วลดด้วยน้ำหมักที่ผสมน้ำ ในอัตราส่วน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หลังจากลบให้ชุ่มแล้ว ก็บอกเขาว่า โตไวๆนะ โตไวๆนะลูก ต้นไม้เขาก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ สวยมากเลย เพราะเขาได้กินอาหาร เหมือนกับเราเลี้ยงลูกถ้าลูกเราอิ่ม กินอาหารดีเขาก็จะโตไวจากการที่พวกเราทำโคกหนองนา ด้วยกันเนี่ยค่ะ มันทำให้พวกเรามีกิจกรรมกลุ่ม ร่วมกันเยอะค่ะ ตั้งแต่การทำเถียงนา ปลูกกล้วย ปลูกต้นไม้ ช่วยกันดำนา อย่างเงี้ยค่ะ ถอนกล้าดำนา จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ได้พี่สะพ้ายมาคนนึง ก่อน นี่ก็ทำงานโรงงานมา 13 ปีเนาะ มันมันนานพอแล้วล่ะ13 ปีเราเบื่อแล้ว เราก็เลยออกกับเขาออกมามาอยู่บ้าน ประจวบกับที่หลวงพ่อสังคม มาให้เราร่วมทำกับกลุ่มเพื่อนๆ ที่รวมกันไปอบรมนี่แหละมาทำเราก็แบ่งพื้นที่แค่ประมาณสีไร่นี่แหละทำขุดโคกเราก็เริ่มหา หากล้วยเพราะว่ากล้วยมันจะเป็นพืชที่โตเร็วกว่าพืชชนิดอื่นมาลงก่อน เพื่อเป็นพืชพี่เลี้ยงกับต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ที่มันยังเล็กอยู่ เราก็ทยอยพืชทยอยต้นไม้ มาปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆ แล้วจะมีพืชพวกสวนครัว พวกสวนครัวก็จะเป็นพวกถั่วบวบพริกมะเขือ ตอนที่ทำงานโรงงานน่ะเราจะมีเงินใช้ทุกเดือน แต่ว่าเราก็ไม่มีเงินเหลือเก็บแต่ตอนนี้ที่เรามาทำอย่างเงี้ยเราไม่มีเงินใช้ แต่เรามีกินทุกเดือนมีกินทุกวันค่ะ จากการที่เราทำโคกหนองนานะคะ เราก็จะมีทั้งพืชผักที่เราปลูกไว้กินนะคะ เพื่อให้ตามที่ตามทฤษฎีของบันไดเก้าขั้นของพวกเราในที่เป็นขั้นพื้นฐานนะคะ มันก็จะมีพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็น พอเราทำสีพอของเราเสร็จเนี่ยค่ะขั้นต่อไปที่เราจะทำก็คือทำบุญทำทาน ในสมาชิกกลุ่มของเราที่จะเห็นชัดเจนก็จะเป็นครอบครัวของยายหลอยกับพี่แสบค่ะ จากการทำโคของเขาเนี่ยหลังจากที่มันเหลือกินของเขาแล้วอะค่ะเขายังรู้จักมีการแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน เป็นการทำทานทำทานตามขั้นบันไดเก้าขั้นของเราอะค่ะ ยายเป็นคนจนค่ะค่ะนี่แหละเพราะความจนของยายแล้วก็นึกถึงบุญคุณของเขาที่เขาให้เรามาก่อน เราก็ต้องตอบสนองคือกตัญญูกะตะเวที ค่ะเขากระตันยูมาแล้วก็กระตะเวทีตอบเขาเพราะฉะนั้นยายถึงไม่ขาย ความกระตันยูกระตะเวทีเนี่ยมันเป็นเครื่องหมายของคนดีที่โลกต้องการ เพราะฉะนั้นยายจึงถือเอาเรื่องหลักกระตันยูกระตะเวทีมาปฏิบัติ เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตประจำวันของยายใช่ไหมเพราะฉะนั้นยายจึงเกิดความขยันเกิดแรงบันดาลใจสร้างคุณงามความดีเอาไว้มาก ๆ พ่อท่านสอนอะไรรู้ไหมพ่อท่านสอนว่า อันบุญทานการกุศลอย่าเลยละจงสละสิ่งของที่เกื้อหนุนการสร้างความดีมีแต่คุณจะช่วยหนุนนำให้สุขทุกคืนวัน เนี่ยยายจำข้อนี้ไว้แม่นเลยถึงยายไม่ขายยายก็มีความสุขยายไม่มีเงินยายก็มีความสุข เพราะยายจะอยากจะให้ ถ้าให้แล้วจะมีความสุข เพราะว่าคนสมัยนี้เขาจเจริญทางวัตถุมากเกินไปเขาไม่ใช่เจริญทางจิตใจ ยายจึงบอกว่า ถ้าเราจะเลินทางวัตถุโลกก็จะคุกเป็นไฟ ถ้าหากว่าเราจะเลินทางจิตใจโลกแจ่มใสใจเราก็สงบนี่ใจใจสงบนะ มีความสุข เพราะว่าสมัยนี้คนส่วนมากมีแต่คืออยากได้ดี แต่ไม่ทำดี นั่นมีมาก ดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าคำหนอ มัวแต่ขอรอแต่ดีนั้นไม่มีเลย เราต้องสร้างความดีใส่ตัวเราเอง เราต้องสร้างความดีให้คนคนอื่นเขาเห็นเขาจะได้ดูเป็นเยี่ยงอย่าง อย่างที่เช่นยายขยันอยู่ทุกวันอย่างเนี้ย ยายก็เพื่อจะเป็นแบบแปลงให้ลูกชาย เป็นแบบแปลงให้ลูกหลาน ทำให้เขาเห็นตัวอย่างเออคือการแบ่งปันเหมือนแม่นี่มันดีนะ มีคนรักอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อถึงกับคือมองมองเห็นภาพนะครับ ว่าชาวนาเนี่ยทำไปแล้วจนทำแล้วไม่รู้จะทำทำไมผมก็ต้องแหวกออกเลยนะครับ ไม่ทำแล้วนา นะครับ ผมก็เลยไปศึกษาหาความรู้ในหมู่บ้านไม่ยังไม่มีอะไรบ้าง ก็ก็ได้เห็นว่าหมู่บ้านยังไม่เปิดร้านซ่อม ไม่มีร้านซ่อมนะครับผมก็ไปเรียนซ่อมรถครับผมก็มาเปิดเปิดร้านซ่อมนะครับพอเราไปศึกษาได้ประมาณเกือบ 10 ปีนะครับก็เปิดร้าน เปิดร้านซ่อมก็อยู่ได้นะครับ แต่มานั่งคิดดูอีกทีนะครับ กำพืชของเรานะครับบรรพบุรุษของเราทำไร่ทำนามันก็เด็กๆเราก็เริ่มละ เราก็ เริ่ม เริ่มหาความรู้ตรงนั้นมากอบโกยความรู้ตรงนั้น ซึ่งเราต้องลงมือทำเองนะครับ พื้นที่ของผมนี่จะมีอยู่สีไร่นะครับเราก็มาออกแบบเป็นขุดนะครับ อย่างให้มีน้ำนะครับ30 30 แล้วก็30 10ในคลองเนี่ยก็จะมีทั้งปลานะครับแน่นอนเลยปลาผักน้ำ นอกจากผักน้ำก็จะมีข้าวทำมันหน้าหน้าข้าวนี่ก็เราก็จะดำดำนาข้างคลองครับ ลูกข้าวได้นะครับไม่ใช่ว่าทำคลองไส้ไก่แล้วจะปลูกข้าวไม่ได้นะครับ ข้าวเนี่ยสู้น้ำได้นะครับ ถ้าน้ำไม่ท่วมมิดหรือน้ำท่วมพอเห็นเห็นแสงเขาจะหนีหนีหนีน้ำขึ้นมาได้ถึง 2 เมตรนาแบบนี้เขาเรียกว่านาบุ่งนะครับ หรือคล้ายๆกับนาทามนะครับ ต้องทำก่อนหรือดำก่อน ก็กันน้ำมานะครับ กันน้ำมาท่วมนะครับนี่คืออการทำนาในในคลองนะครับ บนคณะใหญ่บนแดนเราเนี่ยนะครับก็จะ ปลูกต้นไม้นะครับ ปลูกของกินเน้นนะครับ เรื่องของกินเนี่ยนะครับผักผลไม้เป็นฝรั่งมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับจะเป็นผักผักแต้วผักติ้วนะครับ น้อยหนานะครับ อันนี้ก็จะเป็นถั่วเขียวนะครับ เป็นขมิ้นขาวครับไว้กินหัวนะครับ มะเขือนะครับชาโอม ตะไคร้ขาถั่วพูถั่วแดงประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นไผ่ทางด้านนู้น ก็จะปลูกค่ากันไป ปลูกเหลือกินนะครับ จนได้แบ่งนะครับ จนได้แบ่งปันนะครับ ได้แบ่งปันแล้ว ก็ต้องรอเราอีกสักพักหนึ่งอีกปี 2 ปีถ้าเกิดเหลือจากการแบ่งปันแล้วเราก็ต้องขึ้นขึ้นวิธีเก็บรักษาแล้วนะครับสำหรับโคกหนองนาในส่วนของพี่นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด 12ไร่จากการขุดน้องมาถมเป็นโคกบนโคกของพี่ตอนนี้ส่วนมากจะใช้หลักก็คือปลูกกล้วยเป็นหลักแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่ เพราะว่าอาศัยว่าให้กล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงในการเลี้ยงต้นไม้ค่ะ แล้วก็จะมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนในเนื้อที่ 12 ไร่นี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณ 3 ไร่ในการทำนา แล้วก็จะมีบนโคก็จะปลูกอีกพวกที่เป็นพืชผักสวนครัวไว้กินค่ะจากสมาชิกกลุ่มโคกหนองนาของเราค่ะ แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็มีวิถีชีวิต มีแนวคิดที่แตกต่างกันไป บางคนครอบครัวเห็นด้วย บางคนครอบครัวไม่เห็นด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ที่ทุกคนในกลุ่มสมาชิกของเรานะคะยังคงยึดมั่นและก็เชื่อมั่น ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะคะ คือแนวทางที่จะทำให้พวกเราอ่ะสามารถรอดและก็อยู่ได้ และทุกคนก็ยังคงมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะทำมันต่อไปค่ะ องนาทำให้เรามีกินมีใช้พวกน้องนาทำให้เรามีเพื่อน โคกน้องนาทำให้เรารู้จักการแบ่งปัน โคกน้องนาทำให้เรามีชีวิตใหม่ โคกน้องนาทำให้เรามีความสุข โคกน้องนาทำให้เรารู้จักคำว่าพอ